Grim Boy กู start over และจะทำให้มันเวอร์อ่ะตัวมึงอย่ามาเฟ้ออ่ะกลัวมันนี่เยอะอ่ะตัวมึงเซมากไป มึงไม่ก็ทำไม่ได้อ่ะ จะทำให้มึงดูอ่ะ กูสู้เพื่ออนาคตถึงชีวิตจะลังทดหยิบสมุดขึ้นมาจดกับคำพูดที่โดนดูถูกกูทำได้ไปว่าใจกูสู้ มึงอักก่อนดูกูไว้เป็นตัวอย่างไม่สนคำคนไม่เอา แต่พูดถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องพูด กูเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพ ขณะที่มึงยังสลีปปิ้ง ไม่เคยคิดจะอยู่นิ่งพวกมึงไม่ได้ครึ่ง กู start over และจะทำให้มันเวอร์อ่ะพวกมึงอย่ามาเฟ้ออ่ะกัวมันนี่เยอะอ่ะพวกมึงเซมากไป มึงม่นก็ทำไม่ได้อ่ะมึงไม่มีทางดีกว่ากูอ่ะกูจะทำให้มึงดูอ่ะมึงไม่เคยรู้เรื่องตัวเอง แต่กูทำมันให้ออกมาเป็นเพลง กูพร้อมจะเชงและเปลี่ยนตัวเอง และกูไม่สนกับคำว่า fail I walk through พวกมึงก้มกับชีวิตที่เริ่มต้นใหม่กูไม่เคยสน อนาคตของกู กูความจะเดินต่ออย่าอย่าไอโซ o ูอ่ะมึงไม่รู้อะไรอ่ะอ่ะไอดอนแคร์อ่ะอ่ะอ่ะกู start over และจะทำให้มันเวอร์อ่ะกลัวมึงอย่ามาเฟ้ออ่ะกลัวมันนี่เยอะอ่ะกลัวมึงเซมากไป มึงแม่ก็ทำไม่ได้อ่ะมึงไม่มีทางดีกว่ากูอ่ะกูจะทำให้มึงดูอ่ะ